รอมานานในที่สุดของก็มาส่งแล้วค่ะ เรามาแกะกล่องด้วยกันนะคะกับ Weber Key Guider ค่ะ สวัสดีค่ะ พบกับบุญในช่องบุญนิสต้านะคะ วันนี้เนี่ยสถานที่อาจจะดูแปลกตาไปบ้าง พราะว่าตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่ย้ายบ้านค่ะ ยังเซตมุมถ่ายไม่ค่อยเรียบร้อย น่าจะอีกสักพักเลยค่ะ แต่ว่าตอนนี้เห่ออยากรีบถ่ายคลิปนี้ก่อนเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า Weber Key Guider เนี่ยมันเป็นยังไง มามาเปิดกล่องกันเลย นี่ค่ะ ข้างในมาเป็นแบบนี้เลย Key Coffee Guider นะคะ เดี๋ยวเรามาแกะต่อ โอ้ชิ้นนี้หนักนะเนี่ย เปิดมันแล้วข้างในมีกระดาษหนึ่งแผ่น อันนี้เป็นใบขอบคุณของเขานะคะ แล้วเขาก็จะมีบอกว่าแมนนวลเนี่ย ให้เราเข้า QR code ไปดู ดูต่อข้างในมีอะไรอีก อันนี้เป็นสายไฟนะคะ ค ด้านในตัวอันใหญ่ๆ อันนี้นะคะ ก็คือจะเป็นตัวเครื่องของเขาเนาะแล้วก็มีอุปกรณ์อย่างอื่นที่อยู่ในนี้ อันนี้จะเป็นขวดสเปรย์นะคะ ไม่ใช่สเปรย์แอลกอฮอล์นะ เป็นเขาเอาไว้สเปรย์น้ำนะคะ ใช้กับเทคนิคที่เรียกว่า Ross d o p l e t เทคนิคนะคะ ซึ่งจะเป็นการฉีดน้ำเพื่อลดไฟฟ้าสถิตอันนี้จะเป็นถ้วยใส่เม็ดนะคะแล้วก็มีชิ้นนี้ ทีนี้จะเป็น ลวด WDT แล้วในนี้ก็มีมีตัวลวดเหมือนกัน เอาไว้ประกอบด้วยกัน ตัวเครื่องของเขาเนี่ย มันค่อนข้างหนักนะคะ ตรงนี้เนี่ยเขาเขียนบอกไว้ว่ามันหนัก 9กิโลงั้นเดี๋ยวเราจะขอยกออกมาตั้งให้ดีๆก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อค่ะ เครื่องหมดตัวนี้นะคะ ชื่อเต็มๆก็คือ Weber Key Coffee Grinder ค่ะ ฐานด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้มากับเครื่องนะคะ อันนี้เนี่ยของเราเองเราเอามาวางรองค่ะ ตัวเครื่องเขาออกแบบมาในสไตล์มินิมอลลิสต์นะคะ วัสดุเป็นอลูมิเนียมมี 2 สี สีดำกับสีขาว สีดำเนี่ยเรียกออนิก สีขาวเรียกสโนค่ะ ขนาดตามสเปคที่เขาบอกไว้นะคะ ก็คือด้านกว้างตรงนี้ 80มิลิเมตรด้านลึก 247มิลิเมตรและสูง 350มิลิเมตรค่ะ ตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่พัฒนามาจากรุ่น HG2 ค่ะ เหมือนกับว่าเป็น HG2 ที่ใส่มอเตอร์ ครั้งแรกที่เราเห็นเครื่องบดยี่ห้อนี้นะคะก็คือที่แกลเลอรี่ดิฟหอศิลป์ค่ะ นานแล้วประมาณปี 2017-2018 ตอนนั้นนะยังเป็นรุ่น HG1 อยู่ ซึ่ง HG2 ต่างกับ HG1 หลักๆตรงที่มีเพิ่มระบบเกียร์ทดแรง เพื่อให้บดเมล็ดกาแฟคั่วอ่อนที่แข็งแล้วก็เหนียวได้ง่ายขึ้น เราอะก็อยากได้มานานแล้วเหมือนกันค่ะ แต่รู้สึกว่าแพงมากสำหรับเครื่องบดมือ พอได้ข่าวว่าเขาจะออกรุ่นที่เป็นมอเตอร์เข้ามาในเว็บ Indiegogo ก็เลยรีบจองเลยค่ะ ตั้งแต่ชั่วโมงแรกที่เปิดตัวเลย ตอนเปิดตัวเนี่ย เขาจะเป็นราคาพิเศษนะคะ อยู่ที่ 1,499 ดอลลาร์สหรัฐ ตอนนี้เนี่ยเป็นราคาปกติ 1,999ดอลลาร์แล้วคี y g l เดอร์เนี่ยเขาเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับกาแฟตัวแรกที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของการระดมทุนในเว็บเลยนะคะ บริษัทเวเบอร์เนี่ยเขาก่อตั้งโดยคุณดักลาสเวเบอร์ซึ่งเป็นคนอเมริกัน บริษัทตั้งอยู่ที่ญี่ปุ่น แต่ฐานการผลิตของเขาอยู่ที่ไต้หวันค่ะ ความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะคะ ก็คือเป็นโคนิคอลเบอร์ขนาด 83 มิลิเมตรเคลือบไทเทเนียมไนตรายยี่ห้อแมสเซอร์มอเตอร์มีขนาด 350 วัตต์ ที่ไฟ 220 โวลต์ สามารถปรับรอบการหมดได้ที่ 30-150 รอบต่อนาที ตัวเลขคล้ายๆ เลข 8 ของเขาอะค่ะก็คือเลข 0 นะคะ ไม่ใช่เลข 8 แล้วเขามีการบาลานซ์พาวมาอย่างดีนิ่งแล้วก็เงียบ มาดูที่ส่วนประกอบต่างๆของมันกันค่ะเมนสวิตนะคะจะอยู่ที่ด้านหลังค่ะ นี่นะคะ ตรงนี้เป็นเมนสวิตแล้วก็จะมีตรงช่องที่เราจะเสียบสายไฟเข้าไปนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะ ด้านข้างตรงนี้เนี่ยจะมีปุ่มปรับรอบ ปุ่มเปิดปิด แล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นที่ใส่แปรงค่ะ เดี๋ยวดึงแปรงออกมาให้ดู อันนี้เป็นพวกแปรงปัดนะคะ ตรงแปรงเนี่ยเขาจะมีเหมือนตอกอย่างนี้ ดึงขึ้นได้ ดึงเก็บได้เหมือนพวกแปรงแต่งหน้านะคะ เวลาเก็บแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเหมือนแม่เหล็กด้วยนะคะ มันจะดูดนิดนึง นี่ จะเห็นว่าเลขตรงนี้นะคะ ที่เราบอกว่าเลขศูนย์เขาจะเขียนเหมือนเลข8นะคะไม่ใช่เลข8นะเลขศูนย์ส่วนเบอร์บทเนี่ยปรับตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะเลขที่เราเห็นเนี่ยเขาจะมีเลข 0 ถึง 14 มันไม่ใช่เบอร์บทนะคะ ลักษณะเนี่ยเขาจะเหมือนเครื่องบดมือค่ะ ที่นับเป็นรอบตามที่เราหมุน มันไม่ได้เป็นเบอร์ฟิกว่า อันนี้คือเบอร์1เบอร์2เบอร์ 13เบอร์14 นะ ส่วนด้านบนนะคะ เขาจะมีแผ่นปิดค่ะตรงนี้ ดีไซน์ตอนแรกเนี่ย มันไม่มีนะคะ แต่เขามาเพิ่มเติมเพื่อป้องกัน ป๊อปคอร์น เอฟเฟกหรือการที่เมล็ดเนี่ย มันจะกระเด็นขึ้นมาตอนที่บดค่ะ ใส่อย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วเขาก็จะมีช่องตรงนี้ให้เราเทเมล็ดลงไปค่ะ ส่วนเจ้าตัว Magic Tumbler เนี่ยนะคะ ตรงนี้ค่ะเขาจะยึดด้วยแม่เหล็กนะคะ ถอดเข้าถอดออกสะดวกนี่ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็ก ตรงนี้เนี่ยจะถอดเข้าถอดออกสะดวกติดแน่นไม่ล่วงง่าย ๆค่ะ แล้วฐานด้านล่างตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นระบบที่จะช่วยล็อกตำแหน่งให้มันเข้าไปพอดีค่ะ นี่แบบนี้ แล้วเขาก็มีตัวทัมเลอร์แบบธรรมดาด้วยนะคะ ซึ่งตัวนั้นเนี่ยก็จะเหมาะกับการบดที่ใส่ถ้วย แล้วก็เอาไปชงฟิลเตอร์แล้วก็เขามีตัวลวดกวนมาให้ค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นลวดกวนค่ะที่เราประกอบเข้าไปแล้ว ตัวนี้เนี่ยเขาจะช่วยกวนผงกาแฟที่เวลาที่เราบดลงมาแล้วอะค่ะเขามีอะไหล่มาให้อีก2ชิ้นนะคะ แล้วก็มีอุปกรณ์ตัวขันน็อตมาให้ด้วยนี่ก็เอาไว้แกะเครื่องนะคะ แต่ถ้าไม่มีความรู้เรื่องช่างก็อย่าไปแกะเล่นนะคะ ส่วนยางอันนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าใช้ทำอะไรค่ะ เพราะว่าคู่มือเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึง แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นขวดสเปรย์ค่ะ ไม่ได้ให้มาไว้ฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะ แต่ว่าเขาให้มาเพื่อที่จะใช้กับ loss droplet technique หรือว่า RDT พูดง่ายๆว่าฉีดน้ำเพื่อลดไฟฟ้าสถิตในเมล็ดกาแฟ ซึ่งขวดนี้คุณดักลาสเขาชอบเขาก็เลยแนะนำและให้มาใช้ด้วยค่ะ อันนี้ก็จะเป็น ดดสซิ่งคัพนะคะ ก็ไว้ใส่ช่างเม็ดกาแฟตัวเม็ดกาแฟแล้วเราก็เอามาเทใส่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็มีสายไฟ เรามาลองทดสอบการใช้งานเบื้องต้นของ c r e e g u i d e r กันดูนะคะ เนื่องจากว่ามันเป็นเครื่องบดแบบ Single Dose ก็คือมันบดครั้งละ1แก้ว หรือว่าสามารถเปลี่ยนเมล็ดตามต้องการได้ทุกครั้งที่บด ดังนั้นเรื่องผงกาแฟค้างหรือน้ำหนักที่หายไปเนี่ย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ค่ะ เรามาลองดูกันว่าตัว Key Glider เขามีผงกาแฟค้างมากน้อยแค่ไหนกันค่ะ ตอนนี้นะคะ เราตั้งเบอร์บดให้ได้ขนาดตามที่ SCA กำหนดเพื่อให้ใช้ในการคัพปิ้งนะคะ โดยจะใช้ตะแกรงร่อนผงกาแฟ UH Match เบอร์ 20 อันนี้นะคะ แล้วก็ปรับขนาดเบอร์บดจนมีผงกาแฟที่สามารถผ่านตะแกรงลงมาได้เนี่ย70-75%ของน้ำหนักเริ่มต้น อันนี้เราปรับไป 1 รอบครึ่งจากที่เราเซตซีโร่หรือว่าตั้งค่าเริ่มต้นศูนย์เอาไว้ค่ะ ใช้กาแฟเริ่มต้น 15 กรัมนะคะ ได้ 15.06 นะคะ 15.05 เดี๋ยวมาลองช่างกันดูนะคะ อันนี้ใช้เวลาไปประมาณ 15 วินาทีค่ะ ได้น้ำหนัก 15.03 ค่ะ ก็คือเท่ากับว่าน้ำหนักเนี่ยมันหายไปแค่ นิดเดียวเอง โทสนิยม2ตำแหน่งเลยนะคะ ถือว่าโอเคมากๆเลยค่ะ ทีนี้เรามาลองดูความเร็วในการบดกันค่ะ เดี๋ยวเราจะใช้เบอร์บดเบอร์เดิมนะคะ ที่ใช้สำหรับการคัพปิ้ง แล้วก็ใช้ปริมาณ 15 กรัมเท่าเดิมค่ะ ก็ง่ายๆนะคะ เราจะจับเวลาเมื่อบดกาแฟจนหมดนะคะ จะลองทำที่ความเร็ว 3 ความเร็วรอบนะคะ ก็คือที่30 90 แล้วก็ 150 rpm ค่ะ เดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะ ที่ความเร็ว 150 rpm นะคะ ใช้เวลาแค่ 11 วินาทีที่ความเร็วรอบ 90 rpm นะคะ ได้ 19 วินาทีค่ะ ยังมีเศษๆลงมานิดหน่อย 56 วินาทีนะคะสำหรับความเร็วรอบที่ 30 rpm ค่ะ สรุปอีกทีนะคะที่ 30 rpm ใช้เวลา 56 วินาทีที่ 90 rpm ใช้เวลา 19 วินาที แล้วก็ที่ 150 rpm ใช้เวลาที่ 11 วินาทีค่ะ เร็วมากๆเลยนะคะเนี่ย แล้วถ้าเราสังเกตดูที่ผงของมันนะคะ เราอ่ะจะรู้สึกว่าผงของเขาอ่ะออกมาค่อนข้างสวยค่ะ ไม่มีไฟฟ้าสถิต ติดอยู่ตามขอบขอบแล้วก็ตัวผมเนี่ยมันดูมีความสม่ำเสมอไม่ไม่มีความที่เป็นก้อนๆจับตัวกันนะคะ ถือว่าดีเลยค่ะ ปกติเนี่ยเวลาที่เราชงใช่ไหมคะ เราจะชอบใช้คอมมานดันเต้เนาะเราก็ไม่เคยจับเวลาเหมือนกันว่าแล้วคอมมานดันเต้เนี่ยเวลาเราบดอะใช้เวลาเท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะ ว่าถ้าเทียบกับคอมมานดันเต้แล้วเนี่ยมันเป็นยังไง เตรียมคอมมาดันเต้พร้อมแล้วเราก็เริ่มกันเลยนะคะ เราได้ลองปรับเบอร์บทจนได้ขนาดผงตามโปรโตคอลคัพปิ้งของ SCA แล้วนะคะสำหรับคอมมาดันเต้ของเราตัวนี้เนี่ย ใช้ 22 คลิปค่ะ เราใช้เวลา 53 วินาทีนะคะ ถ้าเป็นผู้ชายหรือว่าคนที่มีแรงดีๆนะคะ ก็น่าจะได้เร็วกว่านี้ค่ะ ความเร็วรอบที่ใช้หมุนน่าจะประมาณ 100 rpm นะคะ ไหนๆ เราก็เอาคอมดันเต้มาละ เดี๋ยวเราไปลองชงชิมเทียบรสชาติกันดีกว่าค่ะบดด้วยครีไกเดอร์เทียบกับคอมดันเต้นะคะ เดี๋ยวเราจะใช้การบี้ชงนะคะเพื่อควบคุมปัจจัยในการชงให้ได้มากที่สุด โดยกาแฟที่เราใช้นะคะจะเป็นกาแฟเกชาค่ะ โดยเราจะใช้กาแฟ 10 กรัม อัตราส่วน 1 ต่อ 15 แล้วก็อุณหภูมิน้ำ93 องศาค่ะ เดี๋ยวไปลองดูกันค่ะ the sounds are blended together. to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording. ตอนที่เราชงนะคะ เราจะเห็นได้ชัดว่าคอมมานเต้เนี่ยเขาไหลเร็วกว่าค่ะ จบที่ประมาณ 2 นาที 30 วินาที แต่ว่าตัวคีไกเดอร์เนี่ย เขาจะจบที่ประมาณ 3 นาทีค่ะ เราก็เลยลองใช้ตะแกรงร่อนของครูฟตัวนี้นะคะ ลองร่อนดูขนาดผงกาแฟดูว่ามันมีการกระจายตัวยังไง จากกราฟนะคะที่เราพลอตออกมาหลังจากที่ลองร่อนแล้วเนี่ย จะเห็นได้ว่า ผงกาแฟที่บดด้วยคอมบาดันเต้จะกระจายตัวไปในทางที่หยาบมากกว่า ในช่วง 700ถึง1,000 ไมครอน ส่วนผงละเอียดเนี่ยจะมีค่อนข้างน้อยค่ะ สำหรับผงกาแฟที่บดจากทีไกลเดอร์จะกระจายตัวมากอยู่ที่ 2 ส่วนนะคะ ก็คือที่ 700ถึง1,000 ไมครอน แล้วก็ 300ถึง500 ไมครอน ก็สันนิษฐานว่าที่บดจากคอมบาดันเต้เนี่ยไหลเร็วกว่าก็เป็นเพราะว่าผงขนาดใหญ่เนี่ยมันมีเยอะกว่า ส่วนเรื่องของรสชาตินะคะ กาแฟที่บดจากตัวคีไกลเดอร์เนี่ย เรารู้สึกได้ว่าบอดี้เนี่ย มันดีกว่าค่ะ เข้มกว่า แล้วก็หวานกว่าด้วย แต่ก็มีความซับซ้อนของรสชาติเนี่ยน้อยกว่าบดด้วยคอมบาดันเต้ค่ะ ส่วนกาแฟที่บดจากคอมบาดันเต้นะคะ จะได้บอดี้ที่บางกว่า มีความเปรี้ยว แล้วก็ให้ความซับซ้อนที่มากกว่าอารมาก็ชัดกว่าค่ะ จากที่ลองการทดสอบใช้งานเบื้องต้นนะคะ เรื่องการออกแบบนั้นเนี่ย ตัว Weber Key Guider ตัวนี้ออกแบบมาได้ สวยงามดูเรียบหรูความรู้สึกตอนที่สัมผัสนะคะ จะรู้สึกว่ามันดูดีค่ะ ของมีค่าราคาแพง ส่วนเรื่องการใช้งานนะคะ การปรับเบอร์บทเนี่ยค่อนข้างจะต้องใช้เวลาทำความเข้าใจค่ะ และบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหมุนปรับเบอร์บดไม่ไปนะคะ เพราะว่ามันมีผงกาแฟชิ้นเล็กๆขัดเฟืองอยู่ค่ะ เราก็จะต้องเปิดสวิตช์เพื่อบดเศษให้มันหมดก่อนนะคะ หรืออาจจะเร่งรอบให้มันไปที่สูงสุดก่อน แล้วจะได้หมุนปรับเบอร์บทได้คล่องค่ะ แต่เรื่องผมค้างเนี่ยค่ะ ถือว่าทำได้ดีมากจริงๆค่ะ เพราะว่าไม่ใช่แค่ไม่มีผมค้างนะคะ แต่ว่าสามารถ บดเมล็ดทั้งหมดออกมาได้เลยก็คือใส่เม็ดแค่ไหนก็ออกมาหมดเลย ไม่ใช่แบบเครื่องบดบางตัวที่น้ำหนักเข้า เท่ากับน้ำหนักที่บดออกมาก็จริง แต่บางส่วนมันจะเป็นผงกาแฟที่ค้างอยู่ในเครื่องจากการบดครั้งก่อนหน้านั้นค่ะ แล้วเมล็ดที่บดครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปแทนที่ผงกาแฟที่ค้างอยู่วนๆไปข้อแนะนำเวลาจะบดนะคะก็คือให้เราเปิดสวิตช์ความเร็วรอบที่ความเร็วรอบต่ำก่อนค่ะ แล้วค่อยหมุนขึ้นไปถึงความเร็วรอบที่เราต้องการ แนะนำให้ใช้ความเร็วรอบที่ประมาณ 90-120 RPM นะคะ เนื่องจากที่ความเร็วสูงสุด 150 รอบต่อนาทีเนี่ย ในช่วงแรกหลังจากที่เราใส่มเมล็ดลงไป บางทีมันจะมีเศษผงกาแฟที่กระเด็นออกมาเล็กน้อย และออย่างก็คือถ้าเราบดด้วยความเร็วที่ช้าลงเนี่ย มันก็จะทำให้เกิดความร้อนน้อยกว่า ทำให้กาแฟไม่สูญเสียกลิ่นในขณะที่บดมากนักค่ะ ส่วนตัวลวดกวนนะคะ ที่อยู่ข้างในเนี่ย ถ้าเราปรับเบอร์บดให้มันหยาบมากๆ ตัวเฟืองเนี่ยมันจะหมุนลงมาต่ำค่ะ แล้วตัวลวดเนี่ยมันก็จะสีกับตัวทัมเลอร์นะคะทำให้มันมีเสียงเียดอาร์ตเหมือนเหล็กสีกัน ไม่ต้องตกใจนะคะ แค่ปรับเบอร์บดให้ละเอียดขึ้น สำหรับความเร็วในการบดก็ถือว่าเร็วทีเดียว เนื่องจากใช้เฟือง 83มิลลิเมตรซึ่งเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเฟืองบดทรงกลวยหรือแบบคอนิคอลเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ค่ะ ส่วนเรื่องรสชาตินะคะ วันนี้เราลองทดสอบเทียบกับคอมมาดันเต้ก็จะให้บอดี้ที่แน่นกว่า แล้วก็มีรสชาติหวานกว่าค่ะ แต่ก็อาจจะด้อยกว่าในเรื่องกลิ่นที่ไม่ซับซ้อนเท่าคอมมาดันเต้ซึ่งจริงๆเนี่ย เจ้าตัวคีไกเดอร์เนี่ยนะคะเขาออกแบบมาเพื่อให้บดแบบเอสเพรสโซ่มากกว่า ไว้วันหลังจะมาลองชงเอสเพรสโซ่ดูนะคะว่าเป็นยังไง โดยรวมแล้วเราว่าดีไซน์ดี สวยมาก วางบนบาร์แล้วก็จะดูหล่อขึ้นอีกสัก30% ขนาดก็กระทัดรัดไม่เกะกะเรืองที่ประสิทธิภาพ ดีเร็วเสียงไม่ดัง อย่างน้อยก็เงียบกว่า EK เยอะเลยค่ะ แต่ด้วยความที่ว่ามันจะต้องใช้แรงในการหมุนปลักเบอร์บดสักหน่อยนะคะ แล้วก็จะต้องทำความเข้าใจกับเรื่องเบอร์บดเพราะว่ามันเป็นแบบหมุนไปเรื่อย ๆ เราก็จะต้องมาจำว่าเราหมุนไปเท่าไหร่แล้วดังนั้นอาจจะเหมาะกับผู้ชายมากกว่าค่ะ ถ้าเป็นสาวน้อยบอกบาง ก็จะลำบากนิดนึงต้องให้คนข้างตัวช่วยนะคะเบอร์บดนะคะเขาปรับแบบนี้ค่ะ เวลาที่ปรับเบอร์บทนะคะ เราก็จะยกชิ้นนี้ขึ้นค่ะ เราจะเห็นได้ว่าด้านล่างเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นฟันขึ้นมานะคะ ซึ่งฟันตรงนี้เนี่ยมันจะเข้าล็อกกับรูที่อยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะ เวลาที่เราใส่มันลงไปนะคะ ก็คือต้องให้ช่องมันตรงกันเข้าล็อกพอดีนะคะ และตรงนี้นะคะก็จะมีร่องอยู่ค่ะ ซึ่งร่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะเข้าล็อกกับตรงนี้ของชิ้นบนค่ะ เวลาเราหมุนปรับเบอร์บทเนี่ยนะคะ เราก็ต้องให้ร่องตรงนี้มันตรงกันค่ะ แล้วจากนั้นเราก็หมุนปรับเลยค่ะ เวลาปรับเนี่ยนะคะ ตัวอย่างให้ดูว่าถ้าฟันด้านล่างเนี่ยมันไม่ตรงกับรูด้านบนเนี่ยมันก็จะลงไม่ได้ค่ะ แบบนี้เราก็ต้องปรับให้มันตรงกันนะคะ แล้วก็ลงล็อกพอดี นี้ค่ะ เสร็จแล้วก็อย่าลืมใส่แผ่นปิดด้านบนนะคะ สำหรับวันนี้นะคะ ก็มาเปิดกล่องปวดของเหอของใหม่ด้วยกันแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ เพื่อนๆ คนไหนที่สั่งไปแล้วได้ของกันบ้างหรือยังคะ หรือว่าใช้แล้วเป็นยังไง ยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องบุญมิสตาด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็จะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ค่ะ ขอให้ทุกคนดื่มกาแฟอย่างมีความสุขนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ บ๊ายบาย